ากที่ดิฉันพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยว ในส่วนของอำเภอดำเนินสะดวกกันมาแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นี่ค่ะ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านต้นไทรตำบลประสาทจิต อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีค่ะ สำหรับที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนของเราค่ะ หากพร้อมแล้วเดี๋ยวตามดิฉันไปชมด้านในเลยนะคะ ครับสวัสดีครับผมชื่อพิพัฒน์รุ่งการพิวัฒน์นะครับเป็นผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านต้นไทรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านต้นไทรเป็นศูนย์ขนาดเอ็มนะครับมีเครื่องทั้งหมด 10 เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่องนะครับเป็น11 เครื่อง ที่นี่เราก็ให้บริการกับเยาวชนในพื้นที่นะครับ โดยเปิดบริการตั้งแต่4โมงเย็นนะครับ 16นาฬิกาถึง 1 ทุ่มทุกวันครับมีอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 10 บาท แล้วปิ้นงานแผ่นละ 3 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเด็กในหมู่บ้านชุมชนข้างเคียงนะครับ มาใช้บริการในศูนย์แห่งนี้นะครับ แล้วก็ศูนย์แห่งนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมอบรมเป็นระยะ เรื่อยๆมาแล้วแต่ว่าทางกระทรวงมีส่วนที่จะสนับสนุน หรือว่าทางชุมชนเองมีกิจกรรมที่จะอบรมให้กับผู้ที่สนใจมีความสนใจนะครับ ส่วนกิจกรรมอื่น ในการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ก็มีการจัดกิจกรรมเช่นวันเด็กเนี้ยเราก็จะมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับทางกระทรวงและในชุมชนแล้วก็ผู้นำต่างๆนะครับ โดยมีการจัดงานด้านข้างและด้านในมีการมีการละเล่นมีอะไรมากมายนะครับ หรือว่าในช่วงช่วงที่เป็นเทศกาลนี้ก็อาจจะมีเยาวชนเนี่ยไปบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องของการเก็บขยะนะครับ ทั่วหมู่บ้านก็จะพาันเดินไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เยาวชนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์นี้ หลาย ๆ ครั้งที่ที่มีการเรียนรู้เนี่ยบางคนก็อาจจะเข้ามาใช้เครื่องที่แตกต่างกันไปเป้าประสงค์แตกต่างกันไปครับส่วนใหญ่ก็มาทำพวกการบ้านมาใช้เครื่องเพื่อการสันทนาการ มีการรวมกลุ่มกันมีการพูดคุยกัน แล้วก็มีกิจกรรมอื่นต่อเนื่องมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องขอขอบพระคุณทางกระทรวง ICT นะครับที่ได้เห็นความสำคัญของชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะครับโดยการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมมาให้นะครับโดยศูนย์แห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่ ที่ได้ประโยชน์กับเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับ สวัสดีครับผมชื่อนายธนเดชศรีวิเชียนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองสมุทรสาครและเป็นผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชนคลองคุจังหวัดสมุทรสาครครับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนี้มีชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนคลองคุสมุทรสาคร ซึ่งประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 โดยตั้งอยู่ในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองสมุทรสาคร และมีหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนคือ ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร ครับสำหรับส่วนแห่งนี้นะครับก็มีขนาดไซส์ L นะครับ มีจำนวนเครื่องทั้งหมด 16 เครื่องรวมเครื่องแม่ด้วยครับ ก็เปิดให้บริการประชาชนได้เข้ามาใช้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงนะครับ ครับในส่วนเรื่องของค่าบริการครับทางศูนย์ก็จะเก็บค่าบริการชั่วโมงละ10บาทเพื่อมาใช้จ่ายเป็นค่าดูแลอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ครับผู้ใช้บริการที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นประชาชนนักเรียนนักศึกษา แล้วก็ประชากรวัยแรงงาน ที่เข้ามาใช้บริการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และศูนย์แห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์การอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนนักศึกษากศน และประชาชนทั่วไปส่วนกิจกรรมที่นี่นะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของการอบรมให้ความรู้และการศึกษาคนคว้าด้วยตัวเอง ก็คือผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวัน และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ต และยังมีบริการให้ด้านการพิมพ์รายงานพิมพ์เพื่อเป็นการอำนวยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีภูมิจิตวงสถิตนะครับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขื่อนบุรัตนะครับเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ไีทีชุมชนตลาดเขื่อนบุรัตโซนใต้ซึ่งเป็นศูนย์ไีทีชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขื่อนบุรัตครับนะครับโดยศูนย์ซีทีชุมชนแห่งนี้ก็จะอยู่ที่ตั้งนะครับก็จะอยู่หน้าทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว หลักของจังหวัดขอนแก่นนั่นคือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับโดยห่างจากทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 2109 นะครับก่อนถึงทางเข้าเขื่อนนะครับระยะทางประมาณ 100 เมตรนะครับก็จะเห็นศูนย์ ICT ชุมชนของเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ครับสำหรับศูนย์ ICT ชุมชนตลาดเขื่อบรั์โซนใต้ซึ่งอยู่ในตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลเขื่อนรั์แห่งนี้นะครับก็ ตั้งขึ้นตั้งแต่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม นะครับ 2553 นะครับ โดยได้รับงบประมาณจากทางศูนย์ ICT นะครับกระทรวง ICT นะครับให้งบประมาณนะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจำนวน 20 ชุด นะครับแล้วก็มีชุดที่เป็นแม่ข่ายอีก1ตัวนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับ โดยในศูนย์แห่งนี้นะครับ ในปีแรกของการดำเนินการทางกระทรวง ICT เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงบประมาณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับรวมถึงค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ ส่วนในหลังจากนั้นนะครับหลังจาก 1 ปีมาก็เป็นทางเทศบาลตำบลเขื่อนรัฐจะรับผิดชอบในส่วนของงบประมาณนะครับในการซ่อมบำรุงนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็เปิดดำเนินการนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นปีที่3นะครับก็จะมีผู้ใช้บริการมากมายนะครับทั้งนักเรียน สำหรับการใช้งานของศูนย์ ICT ชุมชนนะครับเทศบาลตำบลเขื่อนรัฐแห่งนี้ วัตถุประสงค์หลักของเรานั้นก็คือให้บริการในส่วนของประชาชนนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ศูนย์ของเราเป็นศูนย์แรก ของอำเภออุรัตนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชน ทั้งในอำเภออุรัตนะครับ ทั้ง 6ตำบลซึ่งศูนย์เรามีข้อได้เปรียบตรงที่ศูนย์เราตั้งอยู่กับในสถานที่ราชการนะครับ และตั้งอยู่ด้านหลังตลาดสดนะครับ โดยการให้บริการก็ให้บริการประชาชนนะครับและที่สำคัญเราก็จะมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนรัฐพิทยาคมนะครับ ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์ตรงนี้ก็จะมาเข้าใช้บริการในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับ ในการใช้ในการศึกษาเรียนนะครับ ครับสำหรับศูนย์ ICT ชุมชนของพวกเรานะครับก็จะเปิดทำการนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ โดยในการเปิดนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง 17นาฬิกาครับ ในส่วนของการบริการของศูนย์นะครับ ก็นอกจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับ ภายในศูนย์แล้วนะครับ กิจกรรมที่เราทำมาแล้วนะครับในในระหว่างของการเปิดศูนย์ก็คือ มีการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดนะครับของสินค้าของกลุ่มแม่บ้านนะครับคือให้กลุ่มแม่บ้าน ได้ใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้ในการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับการทำผลิตภัณฑ์รวมถึงหลังจากทำผลิตภัณฑ์แล้วสามารถนำผลิตภัณฑ์นั้นโชว์ไปยังเว็บ นะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานชิ้นงานของเขานะครับนอกจากนั้นภายในศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งซึ่งจ้างโดยงบประมาณของเทศบาลตัวนี้ในการที่จะมาดูแลนะครับและหากมีท่านใดที่อยากจะมาทดลองใช้ ICT อย่างนี้ก็สามารถจะให้คำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ใช้โปรแกรมเวิร์ดนะครับการเข้าสู่ระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการใช้การ สื่อสารนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คำแนะนำครับครับสำหรับประโยชน์นะครับที่ได้นะครับ ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์แห่งนี้มานะครับก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าได้ทั้งในส่วนของที่เป็นในส่วนของการลดรายจ่าย นะครับแทนที่ประชาชนหรือว่าน้องๆนักเรียนจะเข้าไปใช้ศูนย์บริการ ICT ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นของเอกชนที่ตั้งขึ้นนะครับตรงนั้นก็มีค่าใช้จ่ายนะครับจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมง แต่ในส่วนของทุนเทศบาลนี่ก็ให้บริการฟรีนะครับแก่ประชาชนนะครับก็ทำให้ประชาชนนั้นได้ลดรายจ่ายนะครับ ซึ่งเป็นประโยชน์หลักนะครับ นอกจากนั้นแล้วก็ ยังทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับได้มีโอกาสเข้ามาถึงอินเทอร์เน็ตตรงนี้และที่สำคัญคือคนที่ยังไม่เคยใช้เลย ก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนครับท้ายที่สุดนี้นะครับเทศบาลตำบลเขื่องเราก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์ไอซีทีชุมชนนะครับที่ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและระบบอินเทอร์เน็ต มาให้บริการแก่พี่น้องชาวอำเภอมรัฐนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวอำเภอมรัฐเท่านั้นที่จะประโยชน์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในอำเภอมรัฐกว่านะครับปีละ 4 0 0 0 0 0 คนนะครับก็จะได้มีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง